สวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาจะมาดูเส้นทางจากตรงเส้นเลี้ยวมาถนนเพชรกษเอ้ย ถนนพระรามสองนะครับ เพื่อจะไปถนนพระรามห้าพระรามห้าเราจะไปมุ่งหมายที่มุ่งจะไปที่ ร้าน320 SP แล้วก็อยู่ติดกับบิ๊กวิงพระรามห้าครับ แรกเนี่ยก็จะถึงทางที่จะเลี้ยวไปเข้าเส้นพระรามห้า ส่วนถ้าตรงไปก็จะเป็นบางบัวทองสุพรรณบุรีบางปะอินนะครับ เลี้ยวก็จะถึงแล้วนะครับ นี่นะครับเลี้ยวไปถนน มาแล้วครับเรื่องนั้นครับ เขาไม่ให้ แต่ใครจะตีรถเข้าตรงนี้เนี่ยขอห้ามนะครับเนี่ยครับ มากับรถใต้สะพาน ถ้าคนหลงแบบผม เพื่อจะยูเทิร์นกลับ नीट नंबर เป็นบิ๊กวิงพัดลามห้านี่นะครับ ดูป้ายตรงนี้นะครับก็จะมาถึงแล้วครับไม่ไกลครับ อยู่ตรงใกล้ๆแยกนี้เลยครับตรงมุมเนี่ยเห็นไหมเป็นรถฮอนด้ารถเล็ก ด้างรถเล็ก ๆ แล้วก็320 SP ก็จะอยู่ด้านบนเราก็ขึ้นมาได้เลยเออ จะมาติดกล่องนะ จะมาติดกล่องเนี่ย อะไรครับ จะมาติดกล่องสองข้างใช่ไหมอ่ากล่องข้างได้เดี๋ยวจอดเอาหัวปักเขาหนึ่งเลยครับนั่นแหละครับ บิ๊กวิงพระรามห้า พลาสติก หรือดูเป็นอลูครับพลาสติกพลาสติก ที่ อะไรนะแชทเอ็กกีวีกีวีเจ็ดพันเก้าโปรโมชั่นเออ นั่นแหละนั่นแหละ